นที่ว่าแล้วใครอยากได้ยกมือขึ้นเพียงนั้นนะก็ไม่รู้ครับใครอยากได้ยกมือขึ้น ลุงได้ยัง ได้ไม่ได้ไม่บอก ครับ ขอรายละเอียดส่วนของกายใจกายแล้วใจบ้างค่ะ เรื่องจิตพอจะเข้าใจแล้ว ใจหัวใจจัดการยังไงกับมัน ฟังหัวใจตัวเองตั้นเต้นได้ไหมครับลองทำมาสิเอาเดี๋ยวแถวเต้านมนี่แหละเพศแม่ ซ้ายมือเนี่ย รู้สึกมันเต้นตุบตับตุบตับไหมล่ะครับเวลานอนก็หมอนข้าง นอนทับหมอนข้างสินอนคว่ำนอนกอดหมอนข้าง รู้จักกอดไหมเออนั่นนะ เอาหูซ้ายเนี่ยทับไปในหมอนข้างทีนึงจะได้ยินหัวใจมันเต้น ฟังเสียงหัวใจแล้วหายใจตาม นั่นแหละครับ จะรู้จังหวะหัวใจ โอเคไหมครับคุณรักนะคุณคุณรักสินะโอเคครับ นะนะบอกวิธีให้เรียบร้อยนะจ๊ะทำเองครับ คืนนี้ มีไหมครับหมอนข้างไม่มีก็ หาวิธีหาไว้ครับ ผมได้ข่าวว่าไทยจะไปดวงจันทร์จริงหรือห้วยไปรถมีปัญญา